คนรักเรามันก็เอาเต่งพื้นะสนิทแม่ดี ก็ยังไม่ทันสมัยก็ยิ้ไม่หวานน้องจึงได้พาเบี่ยงใจไม่เหมือนเราคนรักใหม่หวานก็ัสนขาดใจบาดคอหน้าคนรักใหม่คงไม่เชื่อใจจ้าจ้าคือเป้าหมาย ก็ยิ้มไม่ย่างคนไม่วามันลาสมัยคูณพี่และผู้ชายนานนาอย่าไปชอบใครดีกว่าหรือเปล่านะกันสมัย นะผู้ชาย 没看到。 ครับผมจะลงไปสำหรับในรอบลำตะคูรอบลำถวายเจ้าที่ทางดัาสถานที่แห่งนี้สองรอบด้วยกันนะครับงรอบแล้วจบลงไปนะครับผมสำหรับในค่ำนี้นะครับการสวัสดีสำหรับนะฮะมิรักแฟนบงทุกท่านพี่น้องชาวบ้านแหลมทุกท่านเลย ครับผม วันนี้มาสนานแน่นอนสำหรับทางด้านดังดำทั้งสองคณะในค่ำนี้เป็นหน้าที่ของเจนดาราครับทางขวามือของเราครับผมพร้อมด้วยทีมงานของขวัญใจตันกงทางซ้ายมือของเราครับและพร้อมด้วยนักตีลูกหล่อพวกเราทีมงานแสนรักชุดดวงครับ หล่อว่างั้นเถอะครับผมแต่ผมไม่หล่อเลยนะครับเออนะ ท่ายังไงกติกาในค่ำคืนนี้นะฮะ ยังไงพี่อธิบายให้เขาเข้าใจ นางรำมีกี่ท่าน ไม่ทราบท่านขึ้นตามนางรำเลยนะเพื่อความเป็นระเบียบนะครับผมแล้วก็ใส่แมสด้วย ครับผม ใส่แมสขึ้นไปด้วยนะฮะครับผมเพื่อเป็นนโยบายนะครับผมสามข้อด้วยกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลายข้อหลายข้อพี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวฉันไปรับประสานกันทุกท่านเลยสำหรับในค่ำวันนี้สถาบกันฟรีเลยครับผมมาเปิดฟอสำหรับในรอบแรกกันเราจัดให้ในจังหวะรับงกันครับ เชิญก็ได้พบท่านในชุดนี้กับควาสนุกด้านบนเวทีกับพวกเราทีมงานลำวงของจังหวัดพิรบุรี มานเปลนใจพี่ได้รับางทีไม่ให้ได้ be Woo! ใหมที่จากน้องไป น้องเอ่ยไรกังวลที่จากที่ตนนอนหัวน้องมาตายสาสิกรรมเกิดนาถ้าพีบังไปคนนี้พบกันชาติไหนจะได้อย่างวอที่บนเป็นนาสักมาบินบ้า ถนัดนชดีครับผมนะฮะครับแล้วจบลงไปถนัดในชนีกับของคุณถนัดและไม่รัฟนบงทุกท่านนะฮะเต้นกันอย่างเป็นระเบียบกันเลยถนัดในช่วงแรกกันนะครับผมนะฮะกับชดีสำหรับทุกๆทีมงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานของก๋วยเตี๋ยว